ขั้นต่ำๆก็ 45 บาทพอ กดเรื่อยๆครับวันนี้ โอเค กดมาก็เข้าเลยครับ 138 บาทฟีสปินทีนึงฟีสปินทีนึงเท่าไรเท่าไรเท่าไรคูณสี่เอ้ยี่สิบสี่บาทครับ อืมสี่สิบหกบาท ไปกันเรื่อยๆนะวันนี้ โอเคสี่สิบห้าบาท อืมสิบบาทครับ อืมเรากดกันเรื่อยๆครับ มาลองดูเกมนี้มันจะแตกไหมอ่าจะสปินมาอีกหนึ่งทีแน่เลยเนี่ย นี่ไงใช่ด้วยหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บลิปโป้ลูบุลูบุ ฟันไหม ฟันไหม โอเคอุ้ยสวยสวยสวยเลยสวยเลย ร้อยห้าสิบสามบาท ไปกันต่อ อย่ารอช้าปึ๊บ อีกทีนึง อึดไม่มา ได้แค่ทีเดียว อืม ไม่เข้าเลยอ่ะ ตึงตึงตึงตึงตึงตึงสิบสองบาทเองสิบสามบาท ทำไมมาให้แต่แบบสิบกว่าบาทเองอ่ะพี่เสือขอเยอะๆวันนี้ไม่ได้เหรอ โอเค เยอะกว่าเดิมนิดนึงสี่สิบสามบาทได้ฟีสปินอีกหนึ่งที ใช้ได้อยู่ลูบุลูบุ โอเค 18 บาท รู้เรื่อง ผมก็บอกเหมือนเดิมนะครับ วันทุกวันนี้โควิดมาแรงก็ออกจากบ้านกันระวังตัวกันด้วยนะครับ wow. อย่าลืมใส่แมสนะครับ และก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือด้วยนะครับ เวลาซื้อกับคงกับข้าวเดินตลาดระวังด้วยนะครับ เป็นห่วงนะครับทุกคนสองพันเหลือพันสองแล้วตอนนี้เฮ้ย มีลุ้นลุ้นอีกทีนึงได้มาเฟซเป็นทีหนึ่งโอเครูบุรูบุฟันได้ไหม ไม่ฝักฟันทีเดียว โอเคเจ็ดสิบหกบาทถือว่าใช้ได้ว้าวนิดหน่อยก็ต้องเอาไว้ก่อนและดีกว่าไม่ได้นะ มาอีกทีนึง ยังไง โอ้โห เสียดาย ได้ฟีสปินมาหนึ่งทีอันนี้มันชื่ออะไรเนี่ย ไอ้อ้วน ไอ้อ้วน โอ้ไม่เข้า 12บาท ได้ฟิสปินมาอีกแล้วหนึ่งที ทำไมมันไม่เข้าให้สามช่อง มาเข้าทีละสองช่องได้ทีเดียวเอง โอเค 99 บาทบูบุสามอันได้99บาทเนี่ย อืม42 บาท อืม73 บาท ใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้ แต่ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะ เราไม่ซีเรียสครับ ค่อยๆไป ค่อยๆไป ของแบบนี้อย่าไปเร่งครับ อืมเห็นไหมมันจะค่อยๆให้เรายังไงเท่าไรเท่าไรเท่าไรโอ้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอืมได้ฟีดสปินมาอีกหนึ่งที อืมลูบุครับผม อืม ฟันสองทีห้าสิบสี่บาท โอเค ลูบุมาห้าสิบสี่บาทเหมือนเดิม อืม นี่ผมก็ชิวๆอยู่นะวันนี้ ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ Okay. Yeah. แล้วก็ปรับปรับเบ็ดกันในฝาไม่ไหวไม่ไหว และไม่แตกเลยหมันไส้นะร้อยยี่สิบไป บอกให้มา นี่ขนาดชิวแล้วเนี่ย อืมนั่นแหละบิ๊กวิน โอเคพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท เป็นไง บอกแล้วอย่าให้หัวร้อน โอเคสี่สิบบาท อืมต้องเข้าต้องเข้า อืมอืมเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าอีกแล้ว อย่าให้หัวร้อนได้ไหม โอเคมามามา มา เออ อีทีนึงเออ สี่อันเลยแคตเตอร์สี่อันมันต้องแบบนี้ เอาไหนดีทุกคน เราจะเลือกอันไหนดีกดเน็กไปก่อน เออโอเคด้วย เอออันไหนดีนะ อันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีไอ้อ้วนเหรอรูบุเนาะโอเครูบุดีฝ่า ฟันไหมไม่ฟัน ฟันครับสองทียังไงโอเคร้อยห้าสิบหกบาท ใช้ได้ ใช้ได้อืมแปดสิบแปดบาทปึ๊บฟันปั๊บปั๊บสามทีแน่ โอ้บิ๊กเวนแปดแปดแปดเลย เลขสวยเลขสวย ว้าว อันเจ็ดแล้ว อืมอันทีเดียวเองเหลือห้าทียังไงเหลือห้าทีฟันกี่ที โอเคสามทีไม่เข้า ฟันกี่ทีสองทีได้อยู่ยังได้อยู่สามร้อยบาท ได้ยังได้ถือว่า ยังโอเค โอเคสองร้อยสามสิบหกโอเคเลยแจกไปเลย ฟันกี่ทีเนี่ยโอเคสามทียังไง โอ้ยบิ๊กวินอีกแล้วเจ็ดร้อยแปดสิบ ต้องอย่างนี้อุ้ยพันห้าร้อยหกสิบบาทพันทีเดียวเอง หมดก๊อกแล้วได้มาเท่าไหร่โอ้โหห้าพันกับอีกห้าสิบหกบาทครับทุกคน แม่ดีจริง ๆ เลย พอดีฝ่า ทุน 2,000แตกมา 6,000เท่ากับได้กำไร4,000ัน พอแล้วนะครับทุกคน ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กด Subscribe ช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ไปแล้วครับ สวัสดีครับ